ลกร้อนเพราะพลาสติกพวกเราต้องคิดอย่างมีสติลงงานเคมีอยู่กันติดติดจงรู้เอาไว้ว่าเรานั้นผิด สร้างเมืองเผาไฟอยู่ไปทำไมอากาศเป็นพิษโลกแตกวันใดพวกเราคงตายสนิท พวกเราคงตายสนิทพวกเราคงตายสนิทพอได้แล้วพวกเราต้องพอหยุดก่อนได้ไหมนี่คือคำขอไม่อยากพูดเยอะเดียวมันเจ็บคอวันที่สดใสมันคงต้องรอ